สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมาพบกับรายการ YouTube Channel นะคะ กับ Spa on Tour ค่ะทุกท่านจะได้รู้จักรายการ Spa on Tour นะคะจะพาทุกท่านไปเที่ยวสปาทั่วไทยนะคะ แล้วพบกันที่ Spa on Tour นะคะ รายการทุกทุกวันศุกร์นะคะ แล้วแล้วอย่าลืม subscribe กันนะคะ บ๊ายบาย เดี๋ยวเจอกันค่ะ